หลักทั่วไปในการประเมินสารสนเทศ คุณภาพของสารสนเทศ นอกจากจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลแล้ว ยังมีหลักทั่วไปในการประเมินสารสนเทศดังนี้ การประเมินความตรงกับความต้องการสารสนเทศ พิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการสารสนเทศหรือไม่ โดยเลือกเรื่องที่ตรงกับความต้องการ และตัดทิ้งเรื่องที่ไม่ตรงกับความต้องการ วิธีการคือ การอ่านเบื้องต้นได้แก่ การอ่านชื่อเรื่อง คำนำสารบัญ หรือเนื้อเรื่องย่อๆ เพื่อพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการสารสนเทศหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ชื่อเรื่องของสารสนเทศอาจจะประเมินได้ทันทีว่า ตรงหรือไม่ตรง เนื่องจากคำสำคัญเป็นคำเดียวกันกับความต้องการสารสนเทศ และชื่อเรื่องของสารสนเทศ แต่หากชื่อเรื่องไม่บ่งชัดว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน อาจต้องพิจารณาคำนำ สารบัญ และเนื้อหาโดยย่อการประเมินความถูกต้อง เป็นการตรวจสอบเนื้อหาของสารสนเทศที่ได้ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาว่าสารสนเทศที่ได้นั้น มีลักษณะการเสนอข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นเป็นกลางหรืออคติ มีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่ มีการสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการอ้างอิงที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเชิงอัด หรือบรรณานุกรม รวมทั้งพิจารณาว่าสารสนเทศที่ได้นั้น ประกอบด้วยสารสนเทศที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ หรือไม่ กรณีประเภทของสารสนเทศที่ได้รับนั้นแตกต่างกัน เช่น สารสนเทศปฐมภูมิ เป็นสารสนเทศต้นฉบับที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเป็นต้นกำเนิดของสารสนเทศเรื่องนั้น ส่วนสารสนเทศทุติยภูมิ เป็นสารสนเทศที่คัดลอกมาจากสารสนเทศปฐมภูมิอีกชั้นหนึ่ง ความน่าเชื่อถือจะมีไม่เท่าสารสนเทศปฐมภูมิ และหากจำเป็นต้องใช้สารสนเทศทุติยภูมิ จะต้องตรวจสอบกับต้นฉบับว่าตรงกันหรือไม่ การประเมินความน่าเชื่อถือ พิจารณาว่าเป็นสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ น่าเชื่อถือเพียงไร ซึ่งการประเมินความน่าเชื่อถือมีรายละเอียดที่ควรพิจารณาดังนี้ 1. การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ โดยพิจารณาว่า สารสนเทศนั้นมาจากแหล่งสารสนเทศใด ส่วนใหญ่ แหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือนั้น จะเป็นแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด เนื่องจากสารสนเทศที่อยู่ในห้องสมุด ได้ผ่านกระบวนการกันกรองเนื้อหามาจากบรรณารักษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า หรือไม่มีความน่าเชื่อถือเลย การรับรู้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตนั้น ต้องใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองเนื้อหาด้วยตนเอง ว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ใดมีความน่าเชื่อถือ 2. การประเมินความน่าเชื่อถือของทรัพยากรสารสนเทศ โดยพิจารณาว่าทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศนั้น ๆ เป็นรูปแบบใด สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใด หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร เป็นต้น 3. การประเมินความน่าเชื่อถือของผู้เขียน ผู้จัดทำ สำนักพิมพ์ พิจารณาว่าผู้เขียน มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตรงหรือสอดคล้องกับเรื่องที่เขียนหรือไม่ รวมทั้งความน่าเชื่อถือผู้จัดทำ สำนักพิมพ์ที่มีประสบการณ์ในเนื้อหาเฉพาะด้าน มักจะมีความน่าเชื่อถือในแวดวงวิชาการนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นภาครัฐบาล องค์กร สมาคม มักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหน่วยงานเอกชน หรือบุคคล ตัวอย่างเช่น กรณีเป็นบทความวิชาการ ให้พิจารณาว่าตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อวารสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานั้นๆ มีชื่อเสียงในทางวิชาการ เป็นที่รู้จักแพร่หลายหรือไม่ ผู้เขียน ผู้จัดทำสำนักพิมพ์ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และต้องมีความต่อเนื่องในการเผยแพร่ การประเมินความทันสมัย พิจารณาถึงความทันสมัย ความทันต่อเวลา หรือการปรับปรุงครั้งล่าสุด และหลีกเลี่ยงการใช้สารสนเทศที่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นเวลานาน โดยปกติ หากสารสนเทศมีอายุเกิน 5 ปีแล้วอาจไม่ทันสมัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องการด้วย เช่น หากเป็นเรื่องทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ที่มีความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องใช้สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันหรือทันสมัยที่สุด แต่หากเป็นเรื่องทางด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดี ก็ไม่จำเป็นต้องมีความทันสมัย ดังนั้นจึงควรพิจารณาความทันสมัย ของสารสนเทศให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการ การประเมินความครอบคลุม พิจารณาว่าสารสนเทศนั้น มีความครอบคลุมในหัวข้อที่ต้องการค้นหามากน้อยเพียงใด ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ เขียนให้นักวิชาการหรือคนทั่วไปอ่าน ให้ข้อมูลในเชิงลึกมากน้อยเพียงไร รวมทั้งให้ข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติมข้อมูลเดิมที่มีอยู่หรือไม่ ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไร เช่น สารสนเทศวิชาการ รายงานการประชุม ข่าว หรือโฆษณา ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้จากรายละเอียดในแต่ละหัวข้อของสารสนเทศ เช่น สารบัญ คำนำ บทนำ วัตถุประสงค์ ดัชนี สารสังเขตเป็นต้น การประเมินระดับเนื้อหาของสารสนเทศ การประเมินระดับเนื้อหาสารสนเทศมี3ระดับดังนี้ 1. สารสนเทศปฐมภูมิ มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากเป็นสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยตรงของผู้เขียน และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก เช่น ต้นฉบับตัวเขียน รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์รัฐบาล สารสนเทศประเภทนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ ควรนำอ้างอิงมากที่สุด เพราะเป็นข้อมูลจริงที่ได้จากผู้เขียน และไม่ได้ผ่านการเรียบเรียงหรือปรับแต่งหมาจากบุคคลอื่น 2. สารสนเทศทุติยภูมิ เป็นการนำสารสนเทศประถมภูมิมาเขียนใหม่ อธิบาย เรียบเรียง วิจารณ์ใหม่ให้เข้าใจง่าย เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้สารสนเทศ หรือเป็นเครื่องมือช่วยค้น หรือติดตามสารสนเทศประถมภูมิ เช่น หนังสือ บทความวารสาร บทคัดย่องงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือเป็นต้น 3. สารสนเทศตัติยภูมิ เป็นการชี้แนะแหล่งสารสนเทศที่ไม่ได้ให้เนื้อหาสารสนเทศโดยตรง แต่เป็นการชี้แนะแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น บรรณานุกรมรัชนีวารสาร และสารสังเขปเนื้อหา